crazy out there. Dạo mượt mà bên bì Con không mong cũng mê đi Cô có mấy khơi chết xôn chạy đi Bỏ hay buông mừng khuôn phò chi Vui cặp căng cho mà đừng xuống đi Điều mừng cha đồn tay Đe cánh tay Liên nhưng mà thăm xuống đi 送你流。 อกกูไม่ดี กูก็ไม่เคยจะสนใจนี้ บอกให้พวกมึงควรพอใีอยู่กับแกงจะมาดึงทรงดี เดี๋ยวมึงจะโดนตีแดกกันแต่ลิ้นอย่ามาทำทรงดีอ๋อย่ามาทำทรงดีเดี๋ยวมึงได้กินตีนอยู่พวกกูทำใส่คลี ูกชิงทำงานเป็นทีมไม่แคนพีเทนลองคิดให้ดี walk to the rain talk about the business ลูกก็ไม่เบลและไม่มีทางที่จุดแลนลงก็ไม่เคยคิดเช่นแบบที่ด้เข้มและไม่มีทางที่จุดแลมตอนนี้กูยังคุ้มเกมสอนมีออบีจะไม่ยอม for the fame เป็นปี คนเขามองกูไม่ดี กูก็ไม่เคยจะสนใจนี้ บอกให้พวกมึงควรพอที ทรงดีเดียวมึงได้กินมาเป็นปี คนเขามองกูไม่ดี กูก็ไม่เคยจะสนใจนี้บอกให้พวกมึงควรพอที อยู่กับแกงจะมาดึงทรงดี เดี๋ยวมึงจะโดนตีได้กันแปลิ้นอย่ามาทำทรงดีอ๋ออย่ามาทำทรงดีเดียวมึงได้กินมึงแดกกินปองเอ้แบกพวกกูแบกคิงคองนึกว่าซื้อเยอะถอย จะสนใจนี้บอกให้พวกมึงควรพอจีอยู่กับแก๊งจะมาดึงทรงดี เดี๋ยวมึงจะโดนตีได้กันแต่ลิงอย่ามาทำทรงดี อ๋อ อย่ามาทำทรงดี เดี๋ยวมึงได้กินตีน